พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ส่งเสริมธุรกิจผลิตหลอดกระดาษ หลอดพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาขยะพลาสติกที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ ปัจจุบันคนทั่วโลกให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมาก หลอดกระดาษจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ แต่ปัญหาคือ บางส่วนยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนสูง และจะทำอย่างไร ให้ตัวหลอดใช้งานสะดวกเหมือนหลอดพลาสติกครับ บริษัท TS Paper t u b e จำกัดริเริ่มพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ในการผลิตแกนกระดาษ ไปสู่การผลิตหลอดกระดาษเป็นรายแรกของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทออกแบบและพัฒนาหลอดกระดาษ โดยเริ่มจากการว่าจ้างโรงงานในต่างประเทศผลิต ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจจากศักยภาพและประสบการณ์ในธุรกิจเดิม บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดอกเบี้ย ต่ำของ สวทช โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนในการจัดตั้งกระบวนการผลิตหลอดกระดาษในเชิงพาณิชย์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สนับสนุนโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000